อูพะโลครับ ของจริงเพชรครับ ของจริงเจ็ดพันสอง เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่สล็อต PG นะฮะ อยู่กันที่เกม Lucky p i c k y นะครับผมเกมหมูนำโชคนั่นเองนะ งบหลักร้อยเท่านั้นนะครับ 300 บาทนะเพื่อนๆ เปิดหัวมาขอเล่นเบ็ดหนึ่งกันก่อนนะครับ ล้างหน้ากระดานไปครับ 10 ออโต้แบบไม่โบนะฮะยังไม่โบนะฮะ ดูเชิงกันก่อนนะเพื่อนๆ ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามนิดนึงนะฮะ อุ้ยเกตเตอร์ เฮ้ยเข้าเฉยเย็ดคลกเอาว่ะของจริง ขนาดล้างหน้าไก่นะเพื่อนๆยังเข้าฟรีอ่ะ คิดดู แต่ไม่แตกอะไรครับเนี่ยโอ้โห เหลือสามรอบสุดท้าย แตกน้อยเฮ้ยถือว่าขอ โอ้โหล้างหน้าไก่จริง ๆ เข้ามาแม่งล้างหน้าไก่ฟรีเกมโชว์ด้วย เป็นไงล่ะครับ หลายไหมอุ้ยเต็มแผงเย็ดเคได้ 16 บาท เออ อย่างน้อยก็ถือว่าได้นะเพื่อนๆ22 บาทนะครับ อย่าลืมนะเราเล่นเบ็ดหนึ่งนะ ซื้อเบ็ดหนึ่งก็ 75 นะครับ ยังไปต่อได้นะครับ เมื่อกี้ได้คอนเพิ่มมานะ 28 บาทครับ ถ้าซื้อ 75 แต่เราเข้าฟรีเองก็ได้ฟรีนะฮะ ได้มาฟรีๆนะครับ 28 บาทนะครับ ขยับเบ็ดกันหน่อยครับ เป็นเบ็ด3นะครับ ว่าจะซื้อฟรีเกม ล้างหน้ากระดานต่อครับ อีก10รอบ ว่าจะลองซื้อเองดูนะครับ 225 นะเบ็ด3เอาเอา มาอีกแล้ว3ตัวอีกแล้ว เย็ดแค่เข้าฟรีเกมอีกแล้วเพื่อนๆโอ้โหเข้าถี่เกิน จะจ่ายไหมเนี่ย เฮ้ยอันนี้เลยมาดีนะครับ และมีคุณภาพนะ สามบาทแรกมาแล้ว ฮะ เบ็ดสาม เหลือ อีกห้ารอบสามบาทไหลต่อ ยี่สิบสองจุดห้าไม่ไหลแล้วครับ อีกห้ารอบ รอดู อีกห้ารอบ โอ้โห เสียดาย เอแถวแรก แม่งไม่มา ว่ะ ยังได้อยู่ นะ ครับ อีก 7บาทนะครับไม่ไหลแล้วทีสุดท้ายเรียบร้อยครับโอ้โหฟรีเกม ฟรีเกมพายคิดไม่ให้ซื้อแล้วนะ เริ่มคิดนะฮะ จะซื้อดีไหม รอจบออโต้นี้ก่อนแล้วกัน 225 บาท นะครับ ฟรีเกมเบ็ด3นะแล้วแม่งก็ไม่แตกเลยนะครับ ถ้าเราขยับเบ็ด4ล่ะ 300 หมดแม็กไปดิครับ รออะไรล่ะครับ ในเมื่อแม่งไม่จ่ายนะเข้าเองสองรอบเป็นหนึ่งก็เป็นสามไม่จ่ายนะครับ จัดไปซื้อเองก็ได้วะไหลไปครับ สวยไหลต่อไปโอ้โหเชอรี่ แถวแรกแม่งไม่มาเพื่อนๆเออ เพชรมาแถวสองเพชรแม่งไม่ให้แล้วลายแม่งยังสวย อย่างจ้าป่ะ ไหลยากจัดนะแม่งแตกทีเดียวจบ แตกทีเดียวจบการไหลเกมนี้แม่งค่อนข้างยากอยู่นะเพื่อนๆวันนี้ยังไม่ไหลนะครับ ทีเดียวจบตลอดเลยนะ เพิ่มแค่ตัวคูณนะฮะเคก็ไม่ะโอ้โหเย็ดเคไปมองแต่เคเย็ดเคของกิ้งมาแล้วมาแล้วอีกสองรอบถ้าไม่ผิดพลาดนะครับน่าจะกำไรล้วนๆตอนนี้ก็กำไรแล้วครับ เพชรมาแถวหนึ่ง เพชรเพชรขอหน่อยเพชรอู้แล้วเพชรรอท่วม เอ้ยแถวหนึ่งเพชรหน่อยเร็ว อุ้ยแม่งไม่ให้โอ้โหถ้าเพชรมานะครับกำไรนี่บรรลัยอ่ะบอกเลย ตอนนี้กำไรแล้วนะครับ ซื้อ 300กำไร 295เข้าไปแล้วครับ เย็ดเคต่อเนื่อง เออไม่ไปต่อครับ แต่ก็ยังดีที่แตกนะ ซื้อแบบวัดใจมากๆเลยนะเพื่อน ทีสุดท้ายครับ โอ้โหแม่งได้เกือบทุกรอบซื้อฟรีเกมเองอะ่ะโอ้เชอรี่แถวสองก็ไม่มาโอ้แล้วคูณ16 อ่ะเพื่อนๆเชอรี่มาคือมึง เอ้ย รู้เรื่องอ่ะกำไร 500 กว่าบาทเลยทีเดียวนะเพื่อนๆ ซื้อมา 300 นะครับ เบ็ดสี่นะ 300 ถูกไหมวะ เออ ประมาณนั้นนะครับ 300 กว่าบาทนะล่อโคตรวัดใจเลย เจอเบ็ดสิบกันหน่อย ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสแรกเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะครับผมโอ้เจอแผงนี้เข้าไป ไหลต่อไหมไหลต่อไหมหรือว่าเข้าฟรีเกม เอายังไงสักทาง สักทาง โอ้โหไม่ให้ยังได้ลุ้นต่อ แต่แบบนี้ไม่ได้เอ้ยได้ลุ้นว่ะนึกว่าไม่ได้ลุ้นฟรีเกมเย็ดเคลูเดียว ยังได้ลุ้นต่อครับ ไหลรู้ด้วยรอบนี้ ไหลรู้ด้วยครับ แล้วก็ได้ลุ้นต่อนะคิวมารอท่าแล้วโอ้โหยังไม่เข้าเย็ดแค่รูเดียวเนี่ยอีกแค่รูเดียวกระดิ่งมารอแล้ว แบบนี้ไม่ได้ลุ้นนะโอ้โหลุ้นโคตรนานลุ้นโคตรไหลกระทอกไหลรอบจัดแม่งไม่ไปต่อนะ เพื่อนๆไม่เป็นไรได้ก้อนโตมา 283 ถือว่าโอเค ไปเบ็ด20 กันต่อเนื่องครับ ถ้าซื้อฟรีเกมพันห้าเนี่ยแหละ ถึงเมื่อไหร่ ซื้อเมื่อนั้น โอเคปะถึงหรือเปล่า แต่จังหวะแม่งไหลดีจัดเลยนะ ข้างนอกนะครับ เอ้าเข้าฟรีเกม โอ้โหเข้าฟรีเกมเย็ดแค่กะจะซื้อนะพันห้านะครับ แม่งเข้าให้เองเฉยนะเวลเรื่อง แล้วไหลตั้งแต่แรกด้วยสองดอกไปครับ คูณสามแล้ว มาดูต่อครับ ไม่ไหลครับ ยังไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้อีกแล้ว อ้าวไหลเพชร ครับ เหลืออีกสามรอบนะเหลืออีกสามรอบนะครับ ไหลเคด้วยต่อฮะ กระดิ่งมาเจมา สวยครับ กระดิ่งมา กระดิ่งมาโอ้โหแม่งขอได้ด้วยเพื่อนของจริงกำไรเนาะเนาะแล้วนะ 920 แล้วครับ เข้าฟรีเกมรอบนี้นะฮะโอ้โห สุดจัดประหลัดบอกนะประหลัดเรายังบอกว่าสุดจัดดูเอท่วม เอท่วมครับโอ้โหแตกพูดดีครับรอบนี้ จัดไปครับ อีก 2 รอบสุดท้าย มาดี ๆ หน่อยนะ หมูน้ำโชคโอ้วันนี้แม่งวันหมูน้ำโชคจริง ๆ 2,497 บาทแล้วนะครับ ตอนนี้นะกำไร2,100กว่าบาทแล้วครับนอนเนาะล้างหน้ากระดานนไปอีก10 รอบครับ เผื่อแม่งเข้าอีกนะ ยังไม่ซื้อนะครับ เผื่อเข้า เผื่อเข้า เคมาดิ เฮ้ย เกมนี้แม่งดีอย่างหนึ่งนะ พอแตกทีหนึ่งตัวคูณขยับครับ ทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะ ยิ่งไหลแบบไหลเยอะๆ คูณยิ่งเยอะนี่คือโคตรสุดอะแล้วต้องตัวใหญ่ด้วยนะ ยิ่งแม่งแบบแบบแตกตัวที่ไม่ใช่ตัว JQ King อะเอาวาย สเก็ตเตอร์มี2ไม่ได้ไปต่อนะฮะ หลังหน้ากระดานเรียบร้อยแล้วนะครับ ลองจัดฟีเจอร์ดูฮะพันห้าตั้งใจจะซื้อตั้งนานแล้วนะเพื่อนๆ ซื้อไปก็เหมือนเอากำไรนะครับ ไปต่อกำไรนะ ดอกแรกมาแล้ว ดอกสองไหลต่อครับ ดอกสามไหลต่อครับ เหยียดแค่รอบนี้สวยจัดโอ้โหสวยจัดเชอร์รี่มาโอ้ไหลเคสแฮะเชอรี่มาแถวสองไม่ไม่ให้ แต่ก็เยอะอยู่ครับตัวคูณหกแล้วเหลือเจ็ดหมุน เอาว่ะ ของจริงโอ้โหไม่ไหลต่อ ถ้ารอบนี้ได้เลยที่เราซื้อพันห้าแล้วกำไรนะครับ ก็ว่าจะปิดคลิปอยู่นะเพื่อนๆ ก็ว่าจะปิดคลิปนะครับ แต่ถ้าไม่กำไรก็คงอยู่ต่อนะอ้าวโอเคมาดีครับเพชรมาดีครับโอ้โหลายยังสวยไหลต่อไม่ได้เย็ดแค่ที่สุดท้ายครับได้โอ้โหได้บวกเพิ่มอีก 2 ตัว ยังได้อยู่บวกเพิ่ม 2 ตัวก็บอลไลดีครับเหลืออีกสองรอบสุดท้ายค่าแม่งมาคือโอ้โหพะโลครับของจริงเพชรครับ ของจริงเจ็ดพันสอง เอาเรื่องแบบนี้ไม่ไปต่อแล้วนะพันสองต่อเนื่องไอเย็ดเช่ของจริงหัวเรื่องจัด ดอกสุดท้าย จะไหลไหมเพราะแม่งแตกไปแล้ว ไม่ไหลนะเพื่อนๆโอ้โหวีเกมพันห้าซื้อมา โคตรคุ้มบวกเกือบแปดพันนะเพื่อนๆ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะ งบ 300 บาททุนหลักร้อยก็เล่นได้นะครับเห็นไหมกำไรนะครับเเนาะเลย 10,000 บาทนะเพื่อนๆใครอยากจะมาที่เดียวกับผมนะครับสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับก็ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินแล้วก็รับโปรรับเลยทันทีนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ